เจ้าสายฟ้าคันนี้เห็นบอกว่าเรื่องราวก็มีดามงดราม่ากับเจ้าสายฟ้านี่พอสมควรเหมือนกัน คือสายฟ้าเนี่ยมันโด่งดังในโลกโซเชียลอยู่อยู่อยู่พักอใช่ตอนนมาเสร็จใหม่ๆ โซเชียลหาว่า ไม่ใช่เจ้าของรถ ไอ้ที่ผมเจ็บช้ำมากที่สุดคือแบบ มีเงินเอาเงินโยนไปซื้อรถเขามาแล้วมาแอคเป็นรถตัวเอง Mm-hmm.